ในบทที่ 2 ระบบสี เราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับทฤษฎีสีสำหรับงานกราฟิก การวาดรูปทรงเรขาคณิต การใส่สี เส้นการไล่สี เราจะมาฝึกเวิร์กช็อปการสร้างภาพกราฟิกแบบ pixel art และฝึกปฏิบัติออกแบบภาพกราฟิก